เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อนี้ เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องกระดาน Interactive Whiteboard และ Interactive PowerPoint กระดาน Interactive Whiteboard IWB หรือกระดานไฟฟ้าแบบมีปฏิสัมพันธ์ บางครั้งก็มีการเรียกกันในชื่ออื่น เช่น Smart Board หรือกระดานอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีคำอื่นอีกหลายคำที่ใช้เรียกเช่น Active Board Active Whiteboard Interactive Board ซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่า Interactive Whiteboard กระดาน Interactive Whiteboard เป็นฉากสำหรับรับภาพหรือฉายภาพ ในลักษณะเช่นเดียวกับกระดานรับภาพปกติ สามารถนำเสนอภาพ ข้อมูล เช่น ตัวอักษร รูปภาพ แผนภูมิ หรือข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียได้ แต่มีการเพิ่มเติมความสามารถในการทำงาน โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะใช้ในการสั่งงาน หรือควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านการสัมผัสโต้ตอบ กับกระดานได้ในทันที โดยใช้นิ้วมือ หรือปากกาพิเศษเฉพาะสำหรับกระดาน การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ โดยการสัมผัสผ่านกระดานนั้น ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟน ประเภทของกระดาน Interactive Whiteboard การแบ่งประเภทของกระดาน Interactive Whiteboard สามารถแบ่งได้ตามเทคโนโลยีในการใช้งาน 3 ประเภทคือ 1. ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic 2. ระบบอินฟราเรด 3. ระบบ DDTV การใช้กระดาน Interactive Whiteboard ในชั้นเรียน กระดาน Interactive Whiteboard สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ รวมถึงการนำเสนอสื่อในการเรียนการสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ในอดีต แต่ด้วยเทคโนโลยีกระดาน Interactive Whiteboard จะช่วยให้ผู้สอนนำเสนอได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีข้อได้เปรียบคือ ผู้สอนสามารถเตรียมสื่อการสอนไว้ล่วงหน้า หรือสามารถสร้างขึ้นในระหว่างบทเรียนได้ใดทันที โดยการดึงสื่อต่างๆ มาใช้อย่างรวดเร็ว ระดับการใช้ Interactive Whiteboard สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตามแนวคิดของเบอร์เดน3ขั้น p r e State Model of Use with Interactive Whiteboard 1. ขั้นรับมาใช้ Infusion 2. ขั้นบูรณาการ integration 3. ขั้นการเปลี่ยนแปลง transformation 1. ขั้นรับมาใช้ infusion เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเสริมการสอน ซึ่งใช้ interactive whiteboard เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน แต่ยังเป็นในลักษณะการรับข้อมูลหรือนั่งฟังบรรยาย passive learning การใช้ในขั้นนี้ อาจใช้แทนการเขียนกระดานช็อกหรือกระดานไว้บอร์ดแบบปกติ 2. ขั้นบูรณาการ integration เมื่อเทคโนโลยี interactive whiteboard ได้นำมาบูรณาการในโรงเรียนและในหลักสูตร มีการสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายของการเรียนในรายวิชาต่างๆ แล้วก็ยังสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เรียนด้วย 3. ขั้นการเปลี่ยนแปลง transformation การนำเอาเทคโนโลยี interactive whiteboard มาใช้ในการสร้างคุณค่าในกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้และผลิตสื่อการเรียนที่หลากหลาย และช่วยส่งเสริมกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการใช้ Interactive Whiteboard ในการเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับการ Interactive Whiteboard สามารถใช้ควบคุมโปรแกรมได้เสมือนอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผ่านการสัมผัสไปลงบนกระดานแทนการคลิกเมาส์ หรือการใช้ออนสกรีนคีย์บอร์ดเมื่อต้องการจะพิมพ์ แทนการใช้แป้นพิมพ์ ทุกสิ่งที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ก็จะฉายบนกระดาน Interactive Whiteboard ในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี ครูผู้สอน ควรจะเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำมาใช้ในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือกว่า จะใช้เพื่อจูงใจผู้เรียน เพื่อจัดประสบการณ์ หรือเพื่อปรับแต่งการเรียนให้เหมาะสม ตามความจำเป็นของผู้เรียน ซึ่งมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเรียนซึ่งอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในการสื่อสารการเรียนการสอน ในการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา ผู้เรียนสามารถควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ anyone anywhere anytime ตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนหรือ MOOC เป็นพัฒนาการของการเรียนการสอนแบบ e-learning ซึ่งในประเทศต่าง ๆ ก็มีโครงการที่จะใช้เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศของตน สำหรับในประเทศไทย ได้แก่โครงการไทยมูคหรือไทย Massive Open Online Course เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด รับผู้เรียนโดยไม่จำกัดอายุ พื้นฐานความรู้ ไม่จำกัดจำนวนรับ โดยใช้สื่อการเรียนแบบเปิด Open Educational Resources หรือผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการศึกษาสัพพวิชา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ